อมซะเเกินเนาะ เป็นไงคุณทูนคุณไงอ่ะครับผมเนาะ เหมือนเดิมนะฮะสำหรับทางด้านร้านค้านะครับ ครับผม ก็รักษาความสะอาดกันสักนิดหนึ่งนะเก็บเรื่องแล้วขยะทั้งหมดครับผมใช่เก็บขยะครับผมเนาะ ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะวันนี้งาร้านค้าเภานาะพก็ไม่ได้เก็บค่าสถานที่ครับผมไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับ อาเดี๋ยวที่นี้ให้อ่าดังดำได้พักเด็กกันทางนี้ครับผมเนาะอ่าเปิดช่องว่างให้ทางด้านดังดำนะฮะได้ไปทำธุระกันบ้างหรือว่าเออพักหายใจครับผมเนาะโอ้โหคณะท่านเจ้าภาพบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าขอย้อนยุคเยอะๆครับอ่เดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับผมอ่เดี๋ยวจะพยายามจะจัดครับผมเนาะกับขอบคุณด้วยนะที่เว้นช่องว่างไว้สำหรับทางด้านดังดำได้พักหายใจกันนะฮะ อ่ะเดี๋ยวก็จัดตามคำแนะนำนะที่แนะนำกันมาสำหรับด้านบทเพลงนะครับผมเนาะครับผมเนาะจัดจนยุบนะฮะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จัดให้ในแบบบรรยากาศแบบเดินยุบกครับผมรอบนี้จัดออฟบิทให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะจัดไปในจังหวะออฟบิทนะครับครับผมช่วยจันทีดีแค่หนเดียวนะครับดีหนเดียวหรือเปล่าดรูนะดีหรือเปล่าดีดี ชั่วตั้งเจ็ดปีนะนะไม่อะไรดีหุ่นก็ยังดีก็ยังดีนะ man.